สวัสดีค่ะ หมอเจี๊ยบนะคะ แพทย์หญิงแอนเชลีอมรลุ่งมีธรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและชะลอวัย ประจำแอนเชลีคลินิกค่ะวันนี้ค่ะหมอจะขออนุญาตมาตอบคำถามที่ถามกันเข้ามามาก ๆเลย ในเรื่องของปัญหาหลักๆ ของใบหน้าอย่างหนึ่งของสาวๆเรานะคะ ก็คือสิวค่ะสาวๆคนไหนนะคะ อยากมีหน้าใสไร้สิวต้องตั้งใจฟังหมอคลิปนี้เลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะ เรามาเข้าใจธรรมชาติของการเกิดสิวกันก่อนค่ะ สิวเนี่ยเกิดขึ้นบนใบหน้าเราได้ยังไง ด้วยว่าหน้าคนเราเนี่ยมีรูขุมขนทั้งหน้านะคะแล้วก็ในรูขุมขนนั้นนะแต่ละรูขุมขนเนี่ยก็จะมีต่อมไขมัน ซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างสร้างน้ำมันมาเคลือบเคลือบอยู่บนผิว เพื่อให้เกิดความร้ลานความสมดุลป้องกันเชื้อโรคนะคะ แต่เมื่อใดก็ตามที่ไอต่อมไขมันเนี้ยมันเกิดการสร้างน้ำมันมากเกินไป ร่างกายไม่สามารถขับหรือขจัดออกไปได้ทัน ก็จะเกิดการอุดตันในที่สุดก็จะเกิดสิวขึ้นมา นะคะสาเหตุของการเกิดสิวนะคะมีมากมายหลายอย่างจริงๆหมอเน้นว่าหลายอย่างจริงค่ะมีทั้งในเรื่องของฮอร์โมนไลฟ์สไตล์ อันนี้เป็นสำคัญเลยนะคะไลฟ์สไตล์ แล้วก็ในเรื่องของการกินยาบางประเภทก็ทำให้เกิดสิวได้นะคะเรื่องของความเครียด เรื่องของการดูแลรักษาใบหน้า เอาเป็นว่าสาเหตุมีเยอะค่ะ แต่ว่าหมอจะขอมามุ่งประเด็นอยู่ตรงที่ว่าแล้วการดูแลรักษาไม่ให้เกิดสิว หรือถ้าเกิดสิวขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงได้บ้าง นะคะ อันดับแรกในเรื่องของการกิน เราควรจะกินอะไรงดกินอะไร สิ่งที่ควรงดกินนะคะ ก็คืออาหารที่เราเลิฟสาวๆเราเลิฟกันอยู่มากๆนั่นเองก็คือ แป้งและน้ำตาล นม พวกนี้นะคะอาหารพวกนี้จะเป็นอาหารประเภทที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการที่รูขุมขนเนี่ยอุดตันได้มากแล้วเกิดสิวได้มากขึ้นนะคะ ทุกอย่างที่เราลิฟเบาๆหน่อยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการดื่มน้ำ การดื่มน้ำสำคัญมาก ๆ ในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดสิวหรือว่าทำให้สิวที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยลดน้อยลงเพราะอะไร เพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเมนเทนแนนซ์เซลล์ทำให้เซลล์ซ่อมแซมหรือทำงานต่างๆได้ดีขึ้นทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้น นะคะแล้วก็การที่เรามีน้ำก็จะทำให้ผิวพรรณเราสดใสทำให้ขับของเสียออกได้เร็วขึ้นนั้นสาวๆแอนเจลี่ทุกคนเนี่ยจะต้องดื่มน้ำวันละ 8 แก้วเป็นอย่างน้อยนะคะหมอมีเคล็ดลับนะคะ ในการดื่มน้ำให้ได้เยอะๆทํำยังไง เราต้องพกน้ำค่ะพกขวดน้ำพกกระป๋องกระป๋องน้ำของเราเนี่ยเอาหาลายเก๋ๆเท่ๆ ตามที่เราชอบเลยค่ะแล้วก็พกไปด้วยทุกที่นึกขึ้นได้จิบนึกขึ้นได้จิบหมอเป็นคนหนึ่งนะคะที่ เป็นคนผิวแห้งมากๆแล้วก็ไม่ชอบดื่มน้ำเลย จนเราตระหนักได้ิงจริงว่าแบบผิวเราแห้งมากเรามีปัญหาผิวบ่อยเกินไปแล้ว แล้วก็มันก็เหนื่อยในการดูแลรักษา หลังจากนั้นหมอก็เลยเริ่มที่จะบังคับตัวเองให้กินน้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ก็โดยวิธีที่หมอบอกอะคะ่ะ นึกขึ้นได้ก็หยิบน้ำขึ้นมากิน นึกขึ้นได้ก็หยิบน้ำขึ้นมากินนะคะ แล้วก็สิ่งที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของซัพพลีเมนต์วิตามินนะคะ สิ่งที่จำเป็นกับผิวเนี่ย จริงๆวิตามินที่จำเป็นกับผิวเนี่ยมีหลายอย่างมาก แต่ว่าหมอขอเน้นในเรื่องของวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e ีนะคะก็สามารถเลือกทานกันได้แล้วแต่ใจชอบเลยค่ะแต่ก็เลือกดูนิดนึงละกันเดี๋ยวเรื่องของวิตามินเนี่ยหมอจะมาพูดลงลึกๆอีกทีในคลิปหน้าละกัน เพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกซึ้งเหมือนกันในการเลือกว่า ควรจะเลือกยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนดียี่ห้อไหนไม่ดีกินโดสแค่ไหนมันถึงจะโอเคอะไรเงี้ยค่ะนะเดี๋ยวหมอขอแยกเรื่องของวิตามินไปคลิปนึงเลยละกัน ไลฟ์สไตล์ข้อที่ 2 นะคะที่ทำให้เกิดสิวได้มากขึ้นสักทีก็คือเรื่องของการพักผ่อน เรื่องของการนอนดึกตื่นเช้า ในเรื่องของความเครียดที่มักจะจัดการไม่ได้ ก็จะเป็นการเครียดสะสมสาวๆแองจี้รู้ไหมคะว่าการที่เรานอนน้อย การที่เราเครียดเนี่ย จะทำให้การหลั่งโกรทฮอร์โมนอ่ะมันไม่ดี นั้นโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดความสมดุลของฮอร์โมนทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดการซ่อมแซมส่วนที่สึกหล่อได้ดี เมื่อโกรทฮอร์โมนหลั่งได้มากพอ ซึ่งโกรโมนจะหลั่งได้มากพอก็อยู่ที่การนอนที่มันมากพอ นั้นสาวๆแองจี้ทุกคนรู้แบบนี้แล้วนะคะ พยายาม พยายามเถอะค่ะนอนให้เพียงพอค่ะแล้วก็ในเรื่องของความเครียด ต้องพยายามจัดการกับความเครียดให้ได้ สาวๆแองจี้ของเราต้องเป็นคนมีความสุขค่ะ ไม่เครียดนะคะแล้วที่สำคัญก็คือ ห้ามลืมทากันแดด ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหรือก่อนที่จะไปเจอแสงแดดนะคะสำคัญมากๆ แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของความเชื่อผิดๆ ที่ว่าเป็นคนหน้ามันจะต้องซับมันอยู่ตลอดเวลาไม่จริงนะคะ การที่สาวๆเนี่ยใช้กระดาษซับมันเนี่ยมันยิ่งจะทำให้เกิดสิวมากขึ้น เพราะว่ากระดาษซับมันเนี่ยเวลาซับมันไปเสร็จใช่ไหมคะอ่ะซับมันไปเสร็จ ใบหน้าเราเนี่ยจะเข้าใจว่าหน้าเนี่ยมันแห้ง เพราะว่าซับมันออกไปแล้ว ยิ่งซับบ่อยๆยิ่ง ยิ่งร่างกายเขาใส่ว่าหน้าแห้งก็เลยจะผลิตต่อมต่อมไขมันก็เลยผลิตไขมันออกมามากกว่าปกติ ฉะนั้นเนี่ยยิ่งใช้ซับมันบ่อยเท่าไหร่เนี่ย ก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดสิวได้มากเท่านั้น นั้นจริงๆแล้วเนี่ยหมอว่าใช้วิธีการล้างหน้าอะคะถ้าหน้ามันก็ล้างหน้า แต่ก็ไม่ใช่บ่อยเกินไป หรือถ้าหน้ามันมากๆจริง ๆ ก็มาพึ่งหมอนะคะนะคะค่ะที่สำคัญมากๆเลยของสาวๆสมัยนี้นะคะ โดย เฉพาะสาวแองจี้ที่มีความมั่นใจเนี่ยก็คือในเรื่องของเครื่องสำอาง เราแต่งหน้ากันไปทุกวันเนี่ย ต้องพยายามล้างเครื่องสำอางให้สะอาดที่สุด เพราะว่าการที่เครื่องสำอางมันตกมันตกค้างอยู่บนใบหน้า ก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดสิวได้เหมือนกัน เคล็ดลับของหมอนะคะหมอเป็นคนแต่งหน้า แต่งเบาบ้างหนักบ้างแล้วแต่แต่หมอแต่งหน้าทุกวัน ตั้งแต่หมอใช้อันนี้หมอไม่ได้อ่าไม่ได้ทายอินสินค้าอะไรนะคะ แต่ว่าโดยส่วนตัวหมอเองเนี่ยหมอใช้วิธีการล้างเครื่องสำอางอ่ะแล้วล้างเครื่องสำอางเสร็จเราใช้ใช้ครีมเช็ดเครื่องสำอางเนาะเราก็ล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็จแล้วก่อนที่เราจะใช้ครีมบำรุงค่ะส่วนตัวของหมอเองเนี่ยหมอจะใช้ตัวไบโอเดอร์มา นะคะที่มีสีฟ้าสีชมพูหาซื้อได้ตามบูธวัสันเพราะว่าตัวไบโดมาเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างอ่อนโยน แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ใช้ก่อน 1 รอบ 2 รอบก่อนที่จะไปทาครีมบำรุงนะคะ จะทำให้หน้าเราแบบสะอาดมากขึ้นนะคะตั้งแต่หมอใช้ตัวเบลเดอร์มานี้มาเนี่ยหมอก็ปัญหาเรื่องสิวก็ไม่ค่อยมีอีกเลยนะ นานจริงๆถึงจะมีสิวขึ้นมานะคะ ก็แนะนำให้สาวๆ ทุกคนลองไปทำดูนะคะ ก็ลองไปหาวิธีป้องกันการเกิดสิวของตัวเองดูนะยังไงเนี่ย อย่าลืมติดตามแฟนเพจโบท็อกร้อยไหมบายแอนเจลีคลินิกของหมอด้วยนะคะ แล้วก็สามารถที่จะ Subscribe YouTube ได้ที่แอดแอนเจลีคลินิกนะคะ แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ Line แอดหมอมี Line แอดก็คือมีเครื่องหมายแอดนำหน้า แล้วก็เขียนว่า แอนซารีคลินิก ก็จะมีข้อมูลอัปเดต โปรโมชั่นดีๆของคลินิกส่งไปให้เราสาวถึงหน้าโทรศัพท์ของทุกคนเลยค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ